องบอกตรงนะถ้าเว็บเอ้าฟรีเลยฟรีอีกท่านผู้ชมเอ้ยดูดิ อย่างที่บอกไปนะครับ เลือกเว็บดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับ เว็บตรงนะฮะท่านผู้ชมไปหาเล่นเอากันนะฮะท่านผู้ชมนะ ผมแนะนำเว็บที่ผมเล่นอยู่ด้วยก็ได้นะครับ หน้าใต้โปรไฟล์เลยนะท่านผู้ชมนะใต้คอมเมนต์เลยนะ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 โอ้ย ขออนุญาตไปที่เบ็ด 50 10ดอกก่อนนะท่านผู้ชมนะ ขอ 10ดอกก่อนนะครับผมแคนดี้นะฮะแคนดี้บุชบัชบุชอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้ละ ไปครับวิ่มิสไซเออ ไม่ใช่มิสไซนะฮะจรวดจรวดเยลลี่นะฮะเอาดูเลย ก็ดูช็อตนี้ 200 กว่าบาทโอ้ยมาเต็มเม็ดเปล่าจรวดบินเปล่ามาเน็เม็ดจรวดแคนดี้เบิร์ดโอ้ยคูณสองโอ้ยมาเป็นหลุมดำนะพายุเลยนะฮะท่านผู้ชมโอ้ยทำไปทำมาดูดิท่านผู้ชมเลยทำไปทำมาเนี่ยเป็นไง2,000 กว่าบาทแล้วนะ ตอนนี้โอ้ยเป็นเรื่องนะฮะท่านผู้ชมนะเป็นเรื่องเอานะดูดิมาไม่หยุดมาไม่พักเลยนะฮะท่านผู้ชมนะ ดูดิโอ้ยมาอีกแล้ว ดูดิ โอ้โหอะไรครับเนี่ย โอ้ท่านผู้ชมคอมโบไหลแบบยาวๆไปเลยนะท่านผู้ชม ดูดิท่านผู้ชม มันยังหยุดที่ครั้งที่5นะครับท่านผู้ชมดูคอมโบแบบไหลยาวเลยนะ แล้วผมบวกมา4,000กว่าบาทผมก็งงเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะตอนเนี้ยฟีเจอร์ คือมันเป็นเกมเก่าเลยครับ ตอนนี้มันไอเกมเนี่ยครับ แต่ว่าผมไม่เคยเล่นไงผมไม่เคยเล่นไงครับ ก็ดูเลยโอ้ยเช็ดเคนะฮะท่านผู้ชม เงินรางวัลก้อนโตระดับซูเปอร์นะครับ 4,797 บาทนะฮะท่านผู้ชมดอกแรกก็เป็นเรื่องเลยนะฮะท่านผู้ชมเออ มาครับ โอ้ยในเมื่อมันแตกดีขนาดนี้ผมขอไหลไปที่เบ็ด110 ดอกเลยนะท่านผู้ชมนะ ก็อย่างว่าละครับ ไม่อยากจะเล่นนานนะเกมสล็อตยิ่งเล่นนานๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะดูดหมดเอานะท่านผู้ชมนะ ผมเตือนไปหลายคลิปแล้วนะท่านผู้ชมนะ ใครที่ฟังผมเนี่ยก็อาจจะได้แล้วก็อาจจะถอนนี่ก็ถือว่าเป็นกำไรนะครับ สำหรับคนที่เล่นได้แล้วไม่ถอนแล้วยังเล่นต่อเนื่อง โลภมากราบหายนะท่านผู้ชมนะ เออ นี่แหละครับก็อย่างที่บอกนะท่านผู้ชมได้แล้วก็เอาอีกนิดนิดหน่อยๆนยนะเอาอีกนิดนิดหน่อยๆก็พอได้แล้วนะครับเออเราต้องตั้งเป้านะครับ ว่าวันนี้เราต้องการจะได้เท่าไหร่นะฮะถ้าไม่ถ้าไม่ได้เนี่ย เราไม่ต้องโอนเข้าไปเพิ่มอีกนะฮะท่านผู้ชมนะเพราะว่านะฮะท่านผู้ชมวันนี้ได้ วันนี้เสียนะฮะเออก็ ก็อย่าไปแบบหัวร้อนตามมันนะฮะท่านผู้ชมไม่งั้นละก็ ผมบอกเลยนะฮะ โดนมาหลายล้านแล้วฮะ มี 10ล้าน20ล้านก็หมดได้นะท่านผู้ชมนะ ไม่เกี่ยวเลยว่าเงินทุนจะมากหรือว่าจะน้อยนะ อยู่ที่สติในการเล่นของท่านผู้ชมเองนะครับ แต่ตอนนี้คือคอมโบยาวไปเลยนะท่านผู้ชมดูคอมโบยาวไปเลยนะฮะสำหรับเกมแคนดี้นะเกมที่ผมเห็นมาตั้งนานแล้วนะฮะแต่ไม่เคยคิดที่อยากจะเล่นเลยเพราะว่ามันงงๆนะฮะฟีเจอร์เขาอะ ขอเพิ่มอุ้ยมันแพงกันนะท่านผู้ชมเอ้ยขอเป็ด 200 บ้างนะฮะท่านผู้ชม10ดอก เจาะไปเรื่อยๆนะฮะ เจาะไปค่อยๆเจาะไป ไหนอยากอยาก บางทีผมก็อยาก รู้ว่าฟีเจอร์ฟรีสปินเขานี่เป็นเช่นไรนะท่านผู้ชมนะ ขอให้ขอให้มันมาหน่อยนะผมขอเพิ่มเบ็ดเฮ้ย ยังไม่ทันที่จะเพิ่มเบ็ดเลยจะมาแล้วหรือมันมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหยังไม่ทันจะได้เพิ่มเบ็ดเลยนะ คิดว่าจะเพิ่มเบ็ดแล้วอยากกะให้แบบฟีเจอร์ อยากได้หมุนหมุนฟรีเข้าฟรีอะไรเงี้ยครับมาดูกันแล้วกันท่านผู้ชมอุ้ยเฮ้ยโอ้โหท่านผู้ชมม่งโคตรเอาอ่ะเกมเนี้ย ึงแม้ว่ามันจะแบบเล่นงงๆนะฮะ ฟีเจอร์งงๆแต่ว่าโหดแตกดีจัดนะท่านผู้ชมนะดูเองเงินช็อต เงินรางวัลก้อนโตช็อตนี้อีก4,960บาทท่านผู้ชมเอ้ย อะไรครับเนี่ย โอ้โห สดจัดนะฮะสำหรับเกมแคนดี้ช็อตนี้ยังไงช็อตนี้ยังไงคอมโบไปจรวดวิ่งผ่านไป 400 บาท แล้วคอมโบต่อโอ้โหงงชิบหายนะครับฟีเจอร์ แต่ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมแตกนี้จัดนะครับ ผมโหเงินทุนมา 5,000 บวกไป 15,000 เป็น 20,000 แล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้ด้วยแล้วยังไม่หยุดที่จะไม่บวกต่อเนื่องนะครับโอ้โห ท่านผู้ชมครับ ใครที่ดูแล้วอยากจะลองตามไปตามได้เลยนะฮะ เลือกเว็บดีๆนะครับ ผม เว็บตรง เว็บ เลือกเว็บดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับผมต้องบอกตรงนะแล้วเว็บเอ้าฟรีในฟรีอีกท่านผู้ชมเอ้ยดูดิอย่างที่บอกไปนะครับ เลือกเว็บดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับ เว็บตรงนะฮะท่านผู้ชมไปหาเล่นเอากันนะฮะท่านผู้ชมนะผมแนะนำเว็บที่ผมเล่นอยู่ด้วยก็ได้นะครับ หน้า ใต้โปรไฟล์เลยนะท่านผู้ชมนะใต้คอมเมนต์เลยนะครับโดยโอ้โห มาไม่พักเลยนะท่านผู้ชมนะ มาไม่พักเลยนะครับ ผม โอ้โหโคตรสุด โคตรสุดนะท่านผู้ชมด้วยมาไม่พักอย่างนี้ มาไม่พัก อย่างนี้จะหยุดที่เท่าไหร่นะฮะ เล่นแบบงงๆนะฮะ ผู้ชมแต่ว่า บวกดีจัดนะฮะ ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันของแคนดี้นะฮะ ผม เป็นวันของแคนดี้เลยนะฮะมาไม่พักเลยนะฮะทุกผู้ชมดูเอาแล้วกันเออเออโย่นี่เป็นสิ่งที่เด็กวัดเออ ไปครับ ไนะฮะ ไปเลยครับ ไปครับ ยังไงคนที่ชอบเกมไหนเนี่ย อยากให้ผมรีวิวนะฮะ มาคอมเมนต์ใต้ร่างวิดีโอให้ผมนะฮะ เดี๋ยวผมไปรีวิวให้นะครับไม่ว่าจะค่ายอะไรก็ตามแต่นะครับผมจัดให้ได้หมดเลยนะคะท่านผู้ชมนะ ขอแค่ กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กันนะฮะท่านผู้ชมนะ เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับผมนะฮะท่านผู้ชมนะ เออเอายังไงคูณสิบช็อตนี้ โอ้โหท่านผู้ชมเงินรางวัลก้อนโตนะฮะ ระดับซุปเปอร์หนึ่งหมื่นเจ็ด 260บาทท่านผู้ชมโอ้โหผมเอาคุณมา5,000นะฮะท่านผู้ชมแตกไม่พักเลยนะ ตอนนี้แตกไป 50,000 โอ้โหเกินคาดนะครับผมกะมาเอาแค่หมื่นบวกแค่5,000หมื่นนึงก็พอแล้วนะฮะท่านผู้ชมวันนี้เกินคาดนะครับโอ้โหเงินรางวัลรวมโอ้โหท่านผู้ชมเลยผมว่าเกินตัวจัดเลยนะท่านผู้ชมเข้าฟรีก็คือว่าก่อนหน้านี้บวกมา5,000ใช่ไหมเป็นหมื่นหนึ่งนะฮะแต่ว่า ผมกำลังจะเปลี่ยนเบ็ดขึ้นไปนะครับ เพื่อที่แบบกะให้มันได้หมุนฟรีได้ได้ได้ได้ฟรีสปินนั่นนะฮะท่านผู้ชมนะปรากฏว่ากำลังจะเปลี่ยนนะฮะเสือเข้านะฮะท่านผู้ชมฟรีสปินเสือเข้าแล้วก็อย่างที่เห็นแล้วครับ4หมื่นหนนึ่งะฮะห้้ารอยแปดสิบาทนะฮะเงินรางวัลรวมจากการเข้าฟีเจอร์ฟรีสปินเมื่อกี้นะฮะก็พอแล้วดีกว่านะฮะท่านผู้ชม เกินเป้าหมายของเราแล้ว หยุดดีกว่านะแค่นี้อย่าไปต่ออย่าไปเสี่ยงที่จะเล่นต่อนะฮะท่านผู้ชม ผมว่าไม่ได้แบบเป็นแสนเป็นล้านกันนะ ยากนะฮะโอกาสที่เราจะเสียเนี่ยจะมากกว่าอีกนะฮะยังไงวันนี้ ไปก่อนนะครับสำหรับคนที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้กันนะฮะท่านผู้ชมนะเออเพื่อที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ สวัสดีครับ